ำหรับประโยค kita menyebut kau tiao patai terjemahan harfiahnya mie goreng Thailand แปลว่า เราเรียกว่าก๋วยเตี๋ยว ผัดไทยคำว่า kita แปลว่า พวกเราคำว่า menyebut แปลว่าเรียกคำว่า terjemahan แปลว่าแปลคำว่า harfiahnya แปลว่าตามตัวอักษร คำว่าหมิงแปลว่าก๋วยเตี๋ยวคำว่าโกเรงแปลว่าผัด